สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ กับช่องกีฬา วันนี้ผมสุรชัยอ่ำสุพันธ์หรือสีเลโซนาวันนี้ผมจะมานำเสนอท่ามวยไทย การนำเสนอของผม จะเป็นที่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจของท่านผู้ชมอย่างไร เราไปดูการฝึกมวยไทยท่านี้กันนะครับ เป็นไงบ้างครับ การฝึกท่ามวยไทยไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เรียนที่บ้านก็ได้นะครับ ผมมีท่ามวยไทยต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย มาสอนกันให้ถึงบ้านคุณเลย ถ้าถูกใจหรือประทับใจยังไงก็กด s ับสไคร b e ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ